ครื่องวัดความสูงอันติมิเตอร์ครับผมเป็นเครื่องวัดความสูงใช่ครับ อันนี้คือเครื่องวัดความสูง ซึ่งก็จะมีหน่วยตัวเลขบอกหนึ่ง ถ้าเข็มชี้มาที่หนึ่งเนี่ย นั่นก็หมายความว่าเราอยู่สูงจากพื้นดินที่เราขึ้นไปเนี่ยที่หนึ่งพันฟุตสองพันฟุตสามพันฟุตตามตัวเลข เพราะว่าตัวสเกลมันก็จะบอกว่าคูณหนึ่งพัน เพราะนั้นถ้าเข็มชี้มาที่เลขแปดก็คือ ก็คือแปดพันฟุต ใช่ครับ อ่าแปดอยู่นี่แปดพันฟุตที่จะกลางราจะดึงดึงตอนที่อยู่ระยะไหนครับครับอ่าถ้าเป็นนักเรียนเนี่ยจะอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยฟุตครับก็อยู่ใช่ครับจะอยู่ที่ห้าพันห้าร้อยฟุตคืออยู่ระหว่างตรงกลางเลขหกกับเลขห้าใช่ครับ อยู่ตรงกลางระหว่างเลขหกเลขห้าก็จะเป็นสกิลสเกลบอกซึ่งเครื่องวัดความสูงก็จะมีหลายประเภทแต่วันนี้ นักเรียนควรจะจะต้องใช้ประเภทนี้เนื่องจากว่าหนึ่งหน้าจอใหญ่สองเข็มจะชี้ไปทำให้ง่ายต่อการสังเกตง่ายต่อการมองเห็นครับแต่จริงๆแล้วเครื่องวัดความสูงที่เป็นแบบดิจิตอลสมัยนี้ก็เป็นตัวเลขที่ใหญ่เหมือนกันเพราะสมัยก่อนจะตัวเล็กๆนักเรียนจะอาจจะไม่ถนัดใช้แบบเดียวกับที่เขาดำน้ำได้ไหมได้คำอะไรอ๋อคนละแบบเลยครับคนละแบบกันครับอันนี้ใช้หลักการทำงานก็คือใช้ความกดอากาศในในการทำงานของเครื่องแต่อันนั้นก็อาจจะ ใช้ความกดของน้ำใช่ไหมใช่มวลมวลแรงแรงดันน้ำอ่าแรงดันน้ำก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าจะต่างกันอ่าจะมีความแตกต่างกันไป เพราะความกดอากาศข้างบนกับข้างล่างมันต่างกันใช่ครับก็จะใช้หลักการทำงานไม่ได้เป็นแบบนันอันนี้เครื่องวัดระดับความสูงใช่ครับอัลติมิเตอร์อัลติมิเตอร์อ่าอันนี้หมวก ต่อไปก็จะเป็นหมวกที่เราจะใช้ครับ อันนี้ก็เป็นหมวกแบบ Open Face ก็คือเป็นหมวกสำหรับนักเรียนใหม่ที่จะใช้ในการกระโดด ก็จะใช้หมวกแบบโอเพนเฟสเดี๋ยวลองใส่ดูแล้วก็ขยับ ซึ่งไซส์มันก็จะมีหลายไซส์ก็จะต้องเลือกให้เหมาะกับศีรษะของนักเรียนถ้ามันเล็กไปก็บอกก็จะได้เปลี่ยนใบใหม่ให้นี่แหละครับต่อไปก็จะเป็นแว่นกันลมครับตัวนี้ก็จะเป็นแว่นตาที่ใช้ใส่เวลาเราฟรีฟอลลงมาในอากาศ เพราะว่าความเร็วที่เราตกลงมาเนี่ยก็เฉลี่ยอยู่ประมาณร้อยสี่สิบ ถึงร้อยหกสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงครับ เพราะนั้นจะมีความเร็ว เราเลยจะต้องใช้แว่นตา แว่นตาที่เราใช้เนี่ยก็จะไม่ใช้เป็นวัสดุแข็งก็จะเป็นแว่นยาง เนื่องจากว่าเราอยู่บนอากาศเนี่ยมันอาจจะมีการกระแทกกับอากาศยาน หรือกระแทกกับตัวก็ลดการบาดเจ็บในในเวลาที่มันกระแทกครับผมลดลดลดการแตก อาจจะกระเด็นโดนตาเราได้ตัวต่อไปก็จะเป็น วิทยุที่ใช้ในการสื่อสาร เมื่อนักเรียนขึ้นไปเนี่ยฟรีฟอลเนี่ยเราจะไม่ใช้วิทยุ แต่เมื่อเราเปิดร่มแล้วเนี่ยพอร่มกลางเราจะต้องเช็คร่มแล้วก็เดินร่มให้เข้าวงจร เพื่อที่จะลงพื้นได้อย่างปลอดภัย แต่เมื่อเรายังไม่มีประสบการณ์ในการบังคับร่ม บางทีเราอาจจะหาสนามไม่เจอ หรืออาจจะบังคับร่มไม่ไม่ไม่ถูกต้องอาจจะไปลงที่อื่น เพราะนั้นวิทยุก็จะช่วยในการสื่อสาร ครูก็อยู่ข้างล่างเขาก็จะมองเราเวลาเราบังคับล่มเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวา นักเรียนก็ปฏิบัติตามนั้น มันก็จะเป็นเครื่องช่วยฝึกที่สามารถให้นักเรียนลงพื้นได้อย่างปลอดภัยและถูกต้อง อุปกรณ์หลักก็มีที่วัดความสูงอุปกรณ์สื่อสารนะหมวกหมวกอะไรแว่นแว่นแล้วก็ตรงนั้น ร่มร่มครับ สำหรับร่มที่เราจะใช้ในการโดดในวันพรุ่งนี้นะครับ ก็จะเป็นร่มขนาด 260สแควร์ฟุตครับผมเนื่องจากเราเราเป็นนักเรียนใหม่ การใช้ร่มเนี่ยก็ต้องควรที่มีจะมีขนาดใหญ่ วิ่งโหลดจะต้องมากกว่าหนึ่งเดี๋ยววิ่งโหลดเนี่ยเราจะเรียนกันทีหลัง แล้วก็ประเภทของร่มก็จะขึ้นอยู่น้ำหนักตัวด้วย ใช่ครับขึ้นอยู่น้ำหนักตัวด้วยเดี๋ยวการคำนวณวิ่งโหลดเนี่ยจะบอกทีคร่าวๆ อันนี้ผมผมสงสัยเลยอย่างถ้าสมมติว่าต้องใส่แว่นเงี้ยแล้วผมสายตาสั้นครับ จะทำยังไงต้องหาคอนแทคเลนส์มาใส่ไหมได้ครับ ก็สามารถสวมแต่เป็นก็ก็มองมองเห็นพื้นดินที่จอดไม่ไม่ชัดอะไรเงี้ยหรือว่าถ้าสั้นไม่มาก ไม่ก็ไม่มีผลมม่ไม่มีผลมากแต่ถ้าสั้นแบบขาดแน่นไม่ได้เลยเนี้ย ก็ก็อาจจะเป็นอุปสรรคในการกระโดดผมก็มาร้อยร้อยแปดสิบนะฮะอ๋อไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาถอดแว่นไม่มีปัญหาถ้ามองในระยะเอ่อมองในระยะ สามสิบฟุตได้สิบยี่สิบฟุตเนี่ยไม่มีปัญหาครับครับผมแต่ว่าถ้าสั้นสั้นประมาณเท่าไหร่คนที่จะใส่คอนแทคอ๋อสั้นแบบชนิดที่ว่ามองห้าเมตรแล้วมองไม่เห็นเนี่ยอ๋ออันนี้บางบางทีข้อจำกัดก็อาจจะไม่เหมาะกับการกระโดดร่มด้วยซ้ำสามารถสัมาระมากครับผมครนไปทำเลสิกนะครับคราวนี้เรื่องอุปกรณ์ในการกระโดดร่ม ร่มก็จะประกอบด้วยสี่ส่วนหลัก ร่มก็จะประกอบด้วย4ส่วนหลักๆส่วนแรกเลยก็คือคอนเทนเนอร์ ซึ่งคอนเทนเนอร์ก็คือตัวนี้ครับ ก็คือจะคือตัวห่อหุ้ม ห่อหุ้มร่มทั้งหมดครับส่วนที่หนึ่งนะครับ แล้วก็ฮาร์เน็ตตัวนี้ก็จะอยู่ในกลุ่มกลุ่มของคอนเทนเนอร์เช่นกันสายเนอร์ฮาร์เน็ตก็คือสายรัดตัว ครับก็จะรัดสายโยงบ่า แล้วก็สายรัดขา รวมถึงตัวสายรัดอก เพื่อที่จะให้ ร่มเนี่ยติดอยู่กับตัวเราตลอดเวลาครับในขณะที่ฟอนแล้วก็ในขณะที่เปิดร่มครับอันนี้ก็จะเรียกว่าคอนเทนเนอร์กับชุดสายฮันนิสองอันนี้หนึ่งส่วนที่สองก็คืออส่วนของ ร่มหลักส่วนของร่มหลัก เดี๋ยวเวลาเราแต่งร่มแล้วเนี่ยเอาร่มขึ้นหลังแล้วเนี่ยร่มตัวนี้ก็จะอยู่บนหลังเราร่มหลัก ก็จะเปิดเราเปิดเมื่อเปิดร่มเสร็จปุ๊บ ร่มหลักทำงานครับอ่าเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูว่าส่วนประกอบของร่มหลักมีอะไรบ้างสายบังคับอะไรยังไงอยู่ตรงไหนได้ครับ ส่วนที่สองร่มช่วยครับอ่าส่วนที่สามครับร่มช่วย ก็คือก็คือแบบสำรองแบบร่มใช่ครับร่มหลักไม่กลางใช่ครับโอ้โหร่มช่วยเนี่ยเราจะใช้จำเป็นกรณีกรณีจำเป็นฉุกเฉินที่จะใช้จริงๆในกรณีที่ร่มหลักเปิดมาแล้วมีปัญหาเกิดมันฟังก์ชันซึ่งเดี๋ยวเราก็จะไปเรียนกันว่าฟังก์ชันที่เกิดที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะมีอะไรบ้าง ก็จะแบ่งออกเป็น 2 แบบก็คือมันฟังก์ชันกับโลฟังไฮสปีดกับโลสปีดเดี๋ยวเราจะไปเรียนกันเมื่อเกิดปัญหาไม่สามารถแก้ไขเหตุติดขัดได้ ก็ดึงลมหลักทิ้งเราใช้ลมช่วยครับผมครับลมช่วยก็ไม่จำเป็นอย่าใช้ แต่ถ้ามันจะเป็นก็ต้องใช้ครับเพราะมันก็ช่วยเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ของเราแต่คือการทำงานก็เหมือนกันเลยไหมประสิทธิภาพของตัวล่มประสิทธิภาพเหมือนกันครับ แต่การทำงานของล่มช่วยเนี่ยจะไวกว่าครับเพราะว่าผลิต ผลิตแล้วก็พับมาเพื่อที่จะเป็นคือมันจะกลางไวกว่ากลางไวกว่าครับเพราะว่าผลิตแล้วก็สร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นให้เราใช้ในการณีฉุกเฉินจริงๆครับผมการทำงานก็จะไม่เกินสี่วินาทีครับอ๋อแต่ถ้าแต่ถ้าเป็นล่มหลังใช้ประมาณกี่วิฮะอ่าอ่าเราเปิดล่มไปเนี่ยใช้เวลาประมาณสี่วินาทีสี่วิถึงห้าวิในการกลางครับผมแต่ถ้ารีเซิร์ฟเนี่ยไม่เกินสีไม่ไม่เกินสิบ ไม่เกินสี่วิ ไม่เกินสี่ใช่ครับจะอยู่ที่ประมาณสามวิ ประมาณสามวิหรือสี่วิแค่นั้นไม่เกิน จะเร็วกว่าล่มหลัก เร็วกว่าครับนิดหน่อย ใช่ครับนิดหน่อยแต่เร็วกว่า ครับแต่เร็วกว่าครับก็การพับตัดการพับแตกต่างกัน ครับผม แล้วส่วนที่สี่ส่วนสุดท้ายก็คือเครื่องเปิดร่มอัตโนมัติก็คือตัวนี้ครับ ระบบอัตโนมัติด้วยเนาะ ใช่ครับ เครื่องเปิดร่มอัตโนมัติก็จะเป็นอุปกรณ์เซฟตี้ของเราอย่างหนึ่ง ที่กรณีที่เราไม่ดึงร่มหลัก ไม่ดึงล่มช่วยหรือหมดสติไม่มีไม่มีสติสัมปชัญญะหรือยังบางทีไม่หมดสติแต่ว่าเราเอาออฟคอนโทรลไม่สามารถควบคุมตัวเองได้คือสติแตกนะเครื่องกดล่มอัตโนมัติตัวนี้ก็จะทำงานครับ เมื่อความสูงถึงจุดที่กำหนด แล้วเราไม่ยอมดึงล่ม ไม่เปิดล่มเครื่องเปิดล่มอัตโนมัติมันจะตัดสายรีเซิร์ฟตัวนี้จะเป็นสปริงครับ เมื่อตัดสายที่มันดึงสปริงไว้เนี่ย ครับตัวไพลอตชูดเนี่ย มันก็จะเด้งออกครับ ที่ตั้งไว้นักเรียนสำหรับนักเรียนอยู่ที่ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยฟุตครับ ถ้าคุณเคนไม่ดึงไม่ไม่ทำอะไรเลยกับร่มเนี่ย ก็ไม่ต้องกลัวครับก็เครื่องบดร่มอัตโนมัติก็จะช่วย แต่อย่าทำแบบนั้น ถ้าทำแบบนั้นคุณจะไม่ได้ไปต่อครูฝึกใจคอไม่ดีเลย ราะฉะนั้นล่มก็จะประกอบ 4 ส่วนหลักๆ นะครับครับผมหนึ่งคอนเทนเนอร์คอนเทนเนอร์สองล่มหลักก็ล่มหลักอ่าสามล่มสำรองอ่าล่มสำรอง และ 4. อ่าอัตโนมัติ ใช่ครับ เครื่องเปิดล่มอัตโนมัติ เราเรียกว่า AAD Automatic Activation Device แล้วก็อีกด้านนี้ก็เป็นตัวสายรัดอ่าสายรัดจะอยู่ในชุดเดียวกับอ๋อก็คือเครื่องเดียวกันครับ ใช่ครับ อันนี้ก็เป็นการแนะนำอุปกรณ์ในขั้นต้น ส่วนรายละเอียดปีกย่อยรายละเอียดปีกย่อยก็จะมีสายคัตเอไว คัตเตอร์เวย์อ่าไม่มีไซส์ครับผมอ่า๋อที่ตัดร่มหลักใช่ครับที่ตัดร่มหลักอ๋อถ้าดึงอันนี้คือร่มหลักใช่ครับเวลาเกิดฟังก์ชันแล้วก็สองของดึงรีเซิร์ฟรีเซิร์ฟก็คือดึงสำรองใช่ครับดึงร่มสำรองครับผมเราหลังจากที่เราคัดร่มหลักทิ้งไปแล้ว เราก็ดึงร่มสำรองต้อง ดึงอะไรแค่ไหนมันถึงจะหลุดนะฮะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ให้ลองทำให้ดูใช่ครับเลองให้ดูให้ลองเองครับผมลองอ๋อครับผมก็อันนี้คือการแนะนำร่มใน ขั้นตอนเบื้องต้นครับมีอะไร